คำว่า h a l o ในภาษาอินโดนีเซียก็คือคำว่า สวัสดีในภาษาไทย คำว่าปะในภาษาอินโดนีเซียก็คือคำว่า คุณผู้ชายในภาษาไทย คำว่า h a l o ในภาษาอินโดนีเซียก็คือคำว่า สวัสดีในภาษาไทย คำว่าปะในภาษาอินโดนีเซียก็คือคำว่า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 ใช้เรียกผู้หญิงที่สูงวัย ผู้หญิงที่มีตำแหน่งสูง หรือแปลว่าแม่ก็ได้